สวัสดีครับเขื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหลอกวันนี้จะพามาดูว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขื่อนทำอะไรบ้าง วันนี้เรามีนักพิเศษเลยเรามีเชฟนะครับมาทำพวกหอยต่างๆให้ทานที่บ้านครับ ที่พิกชิพเฮดควอเตอร์นะครับจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลย วันนี้แขกเยอะด้วยครับตามมาเลยนี่นะครับพิกชิพเฮดควอเตอร์นะครับใครฟอลโล่ขนในอินสตาแกรมจะเห็นว่าชอบสั่งอาหารไทยมากินนะครับ อย่างเงี้ยเป็นยังไงตามมาดูเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พี่เขื่อนค่ะ ไม่เตรียมเลยคอผู้เปิดเลยค่ะอ่ะนักเข้ามานักเข้ามา เป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะพี่เขื่อนสอ่ะวัดนนี้เรากินหอยกัน หอยมีหลายชนิดด้วยนะพี่ไป เข้ามา เมื่อกี้นะครับ น้องอันอันเปิดประตูแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจอแม่ทัพของพิกาชิกเลย พี่มุกของเรานั่นเองนะครับ หรือดรพัฒ์ตามกันมาเลย สวัสดีค่ะ ดรสวัสดีค่ะ ค่ะัคะสบายดีค่ะ ผมสวยนะคะ ขอบคุณค่ะ มาตัดด้านคุณด้วยนะคะผมดีมากสจีมากอ่ะ พี่มุกแนะนำตัวหน่อยแล้วก็บอกหน่อยว่าวันนทำอะไรทำอะไรกินอะไรวันนี้เหรอคะวันนี้เราจะมีเมนูหอยครับมีอ่าหอยนางรมนางรมหอยเชลล์ก็มีหอยหลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมี oyster man มาแกะให้ที่บ้าน แต่ที่สำคัญวันนี้เรามาพิพิธภัณฑ์พอเทอร์แล้วแกดต้องต้องเกิดวันนี้เราจะมีเมนูที่น้องนันเขาขอนำเสนอได้ครับอ่าเขาเรียกว่ายำแม่ปูไข่หลอดอุ้ยต้องลองแล้วว่ะคือคุณต้องบอกของรถพิกาชิกเนี่ยคุณอยู่ที่อังกฤษนะครับเวลาเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็คือจะสั่งอาหารสั่งมาทานซึ่งปกติก็คือสั่งพิกาชิกก็คือ ือพี่มุกกับน้องอนันต์เนี่ยช่วยกันทำแล้วก็อยู่ที่นี่ครับขอบอกว่าอร่อยมาก นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะโชว์เลยว่าอร่อยแค่ไหนเราช่วยกันทำแล้วก็มีเชฟของเราทุกภาคทุกภาคใต้ออกตกอีสานเพราะนั้นอาหารเราก็เลยจะแบบว่าวาไรตี้มากๆโอเคโอเคโอเคจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอเล็กโอเคคมาส่งแล้วสวัสดี ็น Irish oyster นี่คือ h and i แล้วก็จะมากิน แบบ สด ๆ นะคะ หรือแบบว่าใครอยากกิน สด ๆ ก็ได้ใครอยากกิน ใส่ Tabasco ก็ได้ หรือใครอยากกินซุปไทสไตล์แบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดแล้วก็โรยด้วยเจียวหอมเจียวนะใคระน้ำจิ้มมาครน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องอย่างเดียวสิครับ spiciness of the f o o c h u c k s up. o k a ฉันออนมันหอยแต่ว่าหอยก็คือคุกเข้าไปเลยนะทุกคนล้างมือนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องกินเงินกันนะคะเออล้างมือนะคะหอยหลอดแต่นี่เราเอาหมี่เธอไปเลยนะ อันนี้นะคะหอยมันยังมันเป็นหมดเลยใช่ไหมพี่หมอ เลยค่ะคุณพี่บอกว่าต้องเป็นทุกอย่างต้องเป็นทุกอย่างใช่ไหมครับ ถ้าถ้าหมายถึงน่หอย พวกนี้ต้องเป็นทุกอย่างแต่ว่าถ้ากินกิงดสดเหมือนเป็นซาชิมิหรือแบบว่าคาปูชิมาโนกจะอร่อยอร่อยมากวันนี้มีอะไรบ้างไหนบอกหน่อย มีมีออสเตอร์มีสองแบบ หอยหลอดค่ะหอยหอยหลอดหอยหลอดหอยหลอด เรเซแคร์แล้วมีสกาลอปไปแทนมาหลังสกาลอปมา นะคะ แล้วก็เราจะกินของสดก่อนอ่าได้ครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของพิกาชิกนะคะได้ครับขอบคุณชิคกี้เล็ชิคกี้เลยนะชิคกี้เล็ดูก่อนแซ่บแค่ไหนแซ่บแค่ไหนแซ่บแค่ไหนแซ่บเหมือนเจ้าของร้านใช่ไหมเขาจะเปิดแล้วมันตกใจแล้วถ้าเกใจเขามันตกใจตกใจมันก็หดไส้มันออกก่อน นะคะยังดิ้นอยู่นะคะอันนี้อยากจะให้ซูมไปที่หน้าพิชชี่หน่อยได้ไหมคะกรุณาซูมไปที่หน้าพิชชี่นิดนึงให้อยูเโอเคนะโอเค นี่อย่าเล็กไป อันนี้คือเขาจริงๆเขาตายแล้วนะครับเขาขยับเขาเส้นประสาทใช่ไหมใช่เส้นประสาทมันาเลยค่ะรีเฟกแต่มันมันหนีบนิ้วพี่เลยทำไมก็ถีบมันกับสิมันเหมือนมีเส้นประสาทอะไรสักอย่างเนี่ยเชื่อมกับร่างกายเสร็จบ้วมันขาดแล้วเราก็เสียวกันเอาตอนนี้เราเริ่มกินกันแล้วนะครับเพราะเขาเริ่มหั่นแล้วเรามีเบเซอร์แถมชื่อมนเป็นๆอยู่แล้วก็มีออยสเตอร์ด้วยวันนี้มีแขกเลยแปะมาคันนี้ดูอันเปิดโอให้ยที่ปิดโมเ่ยาฉีดไม่ยาฉีดเขากินแบบ หาได้กินเลยไ่ต้จิ้มเนาะชิมเลยเนาะ ชิมเลย เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวชิมแบบสดก่อนแล้วค่อยจิ้มเอาชิมแล้วก็ขยับขยักจะใส่นี้ก็ใส่เลย น้องดิ้นในปากมะ ไม่แต่ว่าหวานเจี๊ยบเลย อยู่มาชิม หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจรนี่โควิดนะโควิด อันนี้อันนีาชิม อันนี้อร่อยมากครับขออนุญาตนะคะขอบคุณครับ เฮ้ยยูไม่ต้องมองลุ้นเล่นแต่นั้นพี่มดออร่อยไหมอร่อยมากแล้ยวนชรับผัดจิ้มน้ำจิ้มของพิกาชินะครับ อร่อยสุดอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บไหมน้ำจิ้มคือแบบดื้อมาก ซื้อค่ะดื้อแปลว่าอะไรคะแพงดีดื้อแปลว่าดีได้วันเราออสเตอร์แล้วค่ะ ไปดูกัน Open. Oh, oh my god. Oh. ตกใจอร่อยค่ะอร่อยไม่เคยผิดเลยนะ Del, you have to so eat good. I'm sorry. I'm sorry. Um, it's delicious. I don't know what's gonna happen to you afterward, but I'm sure you have a nice, good night's sleep. Okay. I, have a good evening. I have a lovely evening. Yeah. So yeah. How, do I do this? I just put I put anything in, or just drink it. Uh, so you put it away. Wow. Oh wow, this is intense. แล้วก็บางทีคนก็จะใส่เนี่ยพวกเปรี้ยวๆคืออันนี้มันเป็นวิธีกินรอดูที่เดือดเลยค่ะนาทีนี้ไม่เคยเลยนี่ไม่เคยนะพี่ชี้ต้องลองนะคะพี่ชี้ต้องลองเพราะว่ามันเป็นบาง ี่ทำร่วีถ้าน้องมาสายหอมเจียวน้องจะรอดไหมอันนี้อร่อย อร่อยอยู่แล้ว มันแปลกไม่จูกคนนรอนะพี่ทำหมเจาลยอันนี้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นเป็นแบบว่าน้องน้องเลิฟหอมเจียวมันมัน มันเข้ากันนะครับพออยู่ในปากแล้วมันเข้ากันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าพออยู่ในปากมันเข้ากันให้ลองดูลองดูลองดู ที่เป็นพวกไอ้แย่พี่ก็สูงหอยตะดคอทุกคนเอาใจช่วยพี่ชี่้าอร่อยไหมแซ่บปอพี่ตาค่ะต้องเชียร์นะคะยังไม่ได้เชียร์พี่ตาเลยค่ะปูอร่อยไหมมากแซ่บเวอร์อร่อยไหมข่าวให้มุกขายหน่อยขายหน่อย ไม่รู้อ่ะแล้วบอกผมว่าให้เขาดีควายพี่กระชิ้คสามคำได้ไหมอ่ะขอสามคำพี่กระชิคค่ะ ตึงเออได้ได้ได้ได้ได้ได้ไม่มันดีเออิดซับ เอาใครทำมันเพจวันนี้นะครับวิดีโอก็แบบว่ารวมกินหอยนะครับ แต่ว่าขอตัวก่อนกินหอยเยอะมากวันนี้มีหอยเชลล์หอยเซอร์มีเรเซ์แคลมนะครับมีฟูดองปูเยอะแยะหมดเลยนะแต่ต้องขอตัวไปกินต่อเพราะว่าถ้าเกิดแบบมบอกไม่ทันนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ นี่เป็นไฮโกะเข้ามา้าขอบวคุณค่ะอร่อยมากครับอมยำมากฟิลเฟรชนะอันนี้มาจากไหนครับเจแปนเซนเตอร์โอเ